วัสดีครับเพื่อนๆ ผมกริชสันนะครับ วันนี้นะครับก็มีลายเลนเซอร์ก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับก็คือเราต้องไปอินสตอลครับคือติดตั้งไลน์เพลย์นะครับแล้วก็แล้วก็สร้างอวตารขึ้นมานะครับเราก็จะได้30บูบี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาบอกคอนเทนต์ไว้นะครับว่าถ้าใครที่ ใช้ Facebook หรือว่า Twitter บัญชีของ Facebook หรือ Twitter เข้านะครับในอีเวนต์นี้นะครับ ก็จะไม่ได้นะครับ ต้องใช้อีเมลนะครับน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องใช้อีเมลในการล็อกอินนะครับ ก็ไปเลยนะครับ ก็โก เลยนะครับ ซึ่งผมก็ติดตั้งเรียบร้อย แล้ว นะครับที่จริงนะครับ ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่จริงผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาดูนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูนะครับอ่า ลายไหนล่ะลายเพลนะครับ ก็สร้างอวตารนะครับ อันนี้ผมก็ต้องเชคเกมอะไรวะเนี่ยเก็ตโบนัสอะไรวะ ไม่รู้เรื่องนะครับอะไรไม่รู้นะครับ ถ้าใครไม่เห็นก็ กลายนิดหน่อยนะครับก็ผมก็จะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปทางขวานะครับ ปกติพอเล่นเกมใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเลื่อนไปทางขวา นะครับนี่นะครับก็คลิกขวาตรงนี้ครับแม่ก็เลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับน่าจะได้นี่นะครับ อวตารอีสอินยูฟาร์มนะครับเอ่อฮันเดนเจมส์นะครับอะไรไม่รู้นะครับ everyone's avatar is so โซ a z i n g and k i l นะครับก็สนุกนะครับสุดสันนะครับเดี๋ยวนะครับมีอะไรนะครับ อวตารนะครับเล่นยังไง how to play กับอวตาร a r is ทำเอ h e g r ดก็สร้างบ้านนะครับ สร้างบ้านด้วยสมองอิสเวทูเกตฟรีเจมส์ทูดูเควสนะครับก็ต้องทำเควสนะครับ ภารกิจครับ อาจจะเป็นเกมที่ผมเล่นต่อไปได้นะครับ็นเดฟเฟรนด์เราเตลาทาร์กก็ส่งหัวใจไปเพื่อนนะครับ แล้วมีอะไรอีกเช่นอิทอัพ all your friends นะครับบ้านออฟไลฟ์เฟรนด์นะครับก็สนุกนะครับ ก็คุยกับเพื่อนๆ ได้นะครับ ประมาณนั้นนะครับ ไลฟ์เพลย์นะครับ writing แล้วก็ต้องเขียนไดอารี่ด้วยนะครับ ทุก ๆวันนะครับ พื่ออะไรนะครับครับ ความสนุกไม่ยอมหยุดนะครับ โอเค ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับ รู้อย่างเดียวครับ ล็อกอินก่อนยังไงต่อนะครับ กับบาทั้งบนทั้งขวานะครับ เราก็รอนะครับ มันก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็โหลดไปนะครับก็ดึงให้ดูนะ เพราะว่ามันเป็นโปรเทร์นะครับ อยู่ดีมันก็เป็นโปรเทรตขึ้นมานะครับ ก็ดูนะครับว่ามันจะเป็นโปรเทร์หรือว่ามันจะเป็นโปรเทร์ก็คือแนวตั้งนะครับ หรือว่าเป็นแนวนอนนะถ้าเป็นแนวนอน ถ้ามันเป็นแนวตั้งต่อไปนะผมก็จะเลิกเล่นไม่แม่ไม่เลิกเล่นนะครับ ก็ก็เปลี่ยนนะครับ หน้าจอมันเป็นแบบแนวตั้งนะครับก็ตามมันนะครับ อนนี้เราก็รอดาวน์โหลดครับไม่รู้ดาวน์โหลดอะไรนะครับก็ทีมก็ติดตั้งมาแล้วครับ รอบหนึ่งครับก็ฟังเพลงไปครับสนุกครับมีชิปชิปชิปอ๋อชิปก็คือ how to play นะครับเนี่ยครับก็จะมีกระบาดทั้งบนทั้งขวานะครับก็ลองดูนะครับกดไานะครับ เพลงก็ใช้ได้นะครับ ชุดก็สาวๆนะครับ แต่ผมจะเล่นเป็นผู้ชายนะครับ ผมไม่เล่นผู้หญิงนะครับ ถ้าอยากเล่นผู้หญิงก็เชิญนะครับ แต่ไม่รู้มันตามมันตามเพศหรือเปล่านะครับเฮ้ยเร็วๆเลยดิ เจ้ารูบี้รู้ป่ะเนี่ยสามสิบนะเรื่องเยอะนะเนี่ยพปนห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเร็วๆๆๆลายเลครับตอื่นก่อนแม่ว่าไงบ้างอะไรครับ ตอนนี้ก็ทำแป๊บเดียวนะครับโอเสร็จละ เย้เสร็จปุ๊บก็กดเพลย์ไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีล็อกถ้าล็อกอินใช้ Facebook กับ Twitter จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ไลน์นะครับ ก็กดไลน์ไปนะครับนั่นก็จะให้เราใส่นะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับผมก็ใส่ของผมนะครับ ของคุณก็ใส่ของคุณนะครับ ถ้าคุณยังไม่ทำคุณก็จัดซะนะครับในไลน์นะครับ คุณก็ไปลิงก์อีเมล ของคุณนะครับ ก็ผมก็จะตัดไปนะครับ ตรงที่มันมีพาสเวิร์ดผม ขึ้นนะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็ก็ล็อกอินปกตินะครับ ก็ใส่อีเมลไปนะครับ แล้วก็ ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับไปต่อนะครับ มันยังดาวน์โหลดนะครับ ยังไม่เสร็จดาวน์โหลดนะครับอ๋อโหลดเองเฟรนด์ลิสต์นะครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดไปนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับเห็นนะครับแป๊บนึงนะครับ สวัสดีครับเพื่อนก็มาต่อกันนะครับก็เลยต่อนะครับ เขาก็บอกให้เรา Better Today Gift นะครับก็เขาบอกให้เราคลิกตรงนี้นะครับ เราก็ทำแล้วแม่เราต้องคลิกนะครับ ก็ต้องคิดอะไรมาก้องคลิกไปเพร Follow t น t ก e n e x ก sticker time ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ ก็ลุยต่อนะครับเป้าหมายของเรานะครับ ก็คือการสร้างอวตารนะครับเขามาดูว่าเราสร้างอะไร The Line s q u a r now open นะครับ Here's a bit of info for you before jumping นะครับ อตารห้ก็ตัวนี้นะครับ้าไงเอ่ย Hello there grandma Vissy d o i n เทล r e tell you a b อ u t the secret of life play not to m า Wizard actually not to o อะไรไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ก็คิดว่าน่าจะได้ 30แล้วนะครับ ก็ผมว่านะครับก็ไม่ยากนะครับ ก็คือแค่คุณนะครับเข้า เข้าตาของฉันผู้หญิงเท่านั้นเฮ้ยได้มากครับก็แค่นะครับอ่าอินสตอลครับก็คือติดตั้งเกมไลฟ์เพลย์นะครับแล้วก็เล่นนะครับ ให้มันมีตัวครับมาเดินเล่นได้นะครับ ก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ารูบี้ทั้งสามสิบครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีเวลาแค่2วันครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับก็คือวันที่ วันที่6ครับ4ทุ่มนะครับ ถึงวันที่8 4ทุ่มนะครับ ของเมืองไทยเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับ อย่าพลาดนะครับ 30อีเวนต์นะครับก็แค่อินสตอลนะครับแล้วก็เล่นนะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ได้นะครับ30เฟสนะครับรูบี้นะครับขอบคุณมากนะครับคลิกไปได้ไหมเนี่ยเอ็นเอ็นแมนเลยควิกติวตอเรียล กับ Prison Award ครับ ไม่เอาครับ คอนติเนียดีกว่านะครับเขาเผื่อเขาสอนทำทำอวตารนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อะไรไม่รู้นะครับก็จะได้ follow me let's roll กดไปนะครับ ไปที่ลายพาร์ทนะครับมีอะไรนะครับไปเดินไปล่างเพลงก็ใช้ได้นะครับ ไม่รู้ได้หรือยังนะครับเอ่อถือว่าได้หรือยังก็ไม่รู้นะครับก็เราก็มีอวตารเรียบร้อยนะครับ มีเพื่อนนะครับเทียบนะครับ ก็ไปดูนะครับว่ามีใครบ้างครับ จะสวมเลรนเฮ้ยเฮ้ยปิดตรงนี้นะครับกปิดตรงนี้นะครับ อ๋อ ก็คือพิมพ์ได้นะครับจะตายเอนจิ้งรมันจะพิมพ์ยังไงวะเนี่ย อยู่ในคีย์บอร์ดได้ไหมเนี่ย ปะไม่รู้นะครับอ๋อกินได้แล้วครับราแทบตรงนี้นะครับไม่รู้แทบทำไมครับ เย้ได้ของแล้วสักอย่างครับ X นะครับはครับแปอะไรวิสเปอร์นะมันกระซิบนะครับ Hello, Teddy. Take your message. is a secret conversation. Where to whispering to me? Okay. Yes. Yes, come. เกิดวิ่งแล้วโอเคครับไงต่อนะครับเอาละวันนี้บ๊ายบาย <laughs> ไฮไฟไอคอนนะครับโอเคไฮไฟนะไฮไฟไอเลิฟยูนะครับบิบิดิบาบิดิโบบิบิบิบาบิดิโบดบอะไรครับดูครับกดไวบก่อนครับ next next ไปบ a บิบ p บ t บ o บนะครับไปดิไป magic potion ดีอบะมาอะไรวะ แซนโกชันทำให้เอวตาตัวใหญ่ขึ้น 60 นาทีนะครับเห็นไหมไม่ตัวใหญ่ขึ้นเลยีบデบีบディボービビディビディボーก็มีบราวนะครับ มีไอเลียนานะครับ แล้วก็มีแซลลี่นะครับแซลลี่ตรงนี้นี่นะ รู้ได้ว่าเราเป็นผู้ชายวะหรือว่าเราใส่ไว้ตรงไหน ก็เลยได้ตัวผู้ชายมานะตรงนี้นะครับสามารถกลับบ้านได้นะครับไปบ้านแล้วนะครับบีบีบิบาบีบีโบเก็กดหินตรงนี้ครับแล้วกลับบ้านครับมาดีบ้านเราอ่า มาแล้วนะครับ ก็วที่ฟอร์มไลน์ครับ ก็ไลน์พากอีเวนต์นะครับ อะไรก็ไม่รู้นะครับ เอามาดูคราวหน้านะครับ กาชาเหมือนกันนะครับมิสทริสกาชาครับรีลิสนะครับแกครับหกสิบหกสิบค่วันหนึ่งครับ อะไรไม่รู้ครับ มาแล้วนะครับ หลับละหลับละไหนไหนเกตอวตารอวตารไหนโปรไฟล์นะหน้าไปที่โปรไฟล์นะนี่นี่เจอละเจอละเซตอวตาร as my เฮ้ยโอเคทีนี้อวตาร invitation ก็คือที่จริงผมว่าน่าจะอวตารน่าจะเพอร์เฟกต์แล้วนะครับ ก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับ ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอวตารออฟเดอเดย์ม่ดูนะครับหนิงหนะงนัก็แปลว่าแค่เข้ามาเล่นนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับ ก็นี้นะครับเจอแล้วครับโค้ดเสร็จนะครับ โอเค เอียดอีกขวาเอาเอาหัวนี้แล้วเอาหัวนี้แล้วกันโอเคเซฟเอสนะครับ ก็เปลี่ยนอวตารเรียบร้อยนะครับ ก็น่าจะได้แล้วครับ ผมว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกมนี้สำหรับการที่จะได้ 30เอ่อเพชรนะครับ ก็น่าจะแค่นะครับ มาเล่นเกมนะครับ เข้ามาเล่นเกมนะครับ ก็น่าจะได้แล้วนะ ขียนนะครับว่าเขียนบล็อกอะไครับ test test test test นะครับ Kitty is the best นะครับไปนะครับ is the best ต่อไป ดัน เย้เรียบร้อยนะครับตอน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับอันนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับ ก็คิดว่าน่าจะได้ 30 แล้วนะครับ ก็ผมว่านะครับก็ไม่ยากนะครับ ก็คือแค่คุณนะครับ เข้าโอตาของฉันผู้หญิงเท่านั้นเฮ้ย แค่นะครับ อ่าอินสตอลครับ ก็คือติดตั้งเกมไลฟ์เพลย์นะครับแล้วก็เล่นนะครับ ให้มันมีตัวครับ มาเดินเล่นได้นะครับ ก็น่าจะได้แล้วนะครับ อ่ารูบี้ทั้ง30ครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีเวลาแค่2วันครับ ก็ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ วันนี้นะครับ ก็คือวันที่ วันที่6ครับสี่ทุ่มนะครับ ถึงวันที่8สี่ทุ่มนะครับ ของเมืองไทยเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับ อย่าพลาดนะครับ 30 อีเวนต์นะครับก็แค่ install นะครับ แล้วก็เล่นนะครับ แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ได้แล้วครับ 30เพลสนะครับ รูบี้นะครับขอบมากนะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย